Levi, this one's wavy. <laughs> Inspector. อายพราวอยู่ที่ฉันได้เจอเธอเธอไม่ต้องสวยเธอไม่ต้องเลอะเลอเธอเป็นดอกไม้ของฉันฟราเฟอร์รอยยิ้มสดใสเหมือนเธอเป็นชาวเดอร์อายพราวอยู่ที่ฉันได้เจอเธอ เธอไม่ต้องสวยเธอไม่ต้องเลอะเลอเธอเป็นดอกไม้ของฉันฟลาเฟอร์ สดใสเหมือนเธอเป็นชาวเดอร์มันก็นานแล้วที่ไม่มีฟิลนี้ ฉันเคยปวดร้าวทำไมฟิลมีไม่มีใครรักที่ฉันเป็นอย่างนี้ แต่ว่าเธอเข้าใจน้ไมยฟิลมีเคยยอมแพ้ให้ความรักลูเซอร์แต่เธอทำให้หัวใจเลิฟเวอร์เมื่อก่อนฉันก็อ่อนแออย่างนั้น แต่ตอนนี้ฉันมาสิบสี่อีกครั้ง ฉันก็รู้ดีว่าเธอคาดหวัง จะทำมันให้ดีไม่ให้พลาดพลั้ง ความเจ็บปวดมันเป็นภาพฝัง ฉันจะทำทุกทา้ทุกอย่างมันเป็นเหมือนดังในภาพฝัน Thank you my baby for every time I s m i l o n l y When you are free make you so much please call my name I proud you ที่ฉันได้เจอเธอเธอไม่ต้องสวยเธอไม่ต้องเลอะเลอเธอเป็นดอกไม้ของฉัน f o r e r รอยยิ้มสดใสเหมือนเธอเป็นชาวเดอร์ I proud you ที่ฉันได้เจอเธอ ไม่ต้องสวยเธอไม่ต้องเลอะเลอเธอเป็นดอกไม้ของฉันฟลาเวอร์รอยยิ้มสดใสมันจะเป็นชาวเดอร์มันก็นานแล้วที่ไม่มีฟิลนี้ ฉันเคยปวดร้าวน้ำไม้ฟิลมี ไม่มีใครรักที่ฉันเป็นอย่างนี้ แต่ว่าเธอเข้าใจน้ำไม้ฟิลมี ฉันโชคดีเสมอแค่เธอพามาใส่แค่เธอฉันก็สบายใจ ฉันจะปกป้องเธอเป็นอัศวินมุนนายเมื่อสาวหลอกเธอออนไลน์ แต่จุดราที่เหมาะสมกับเธอทุนนายเธอคนน่ารักไปจนใจพอจะเย็นจุนนี้ฉันบอกเลยมันไม่ง่าย แต่สำหรับเธอฉันให้ได้ this one's wavy Inspector